ใส่ผิดต้องใส่ อ๋อ ต้องใส่อันยาวก่อนอืเจ็บนิ้วแล้วเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยสวัเอ้ย เอาไปเอาไปบ่ายดีกว่าไม่ได้พูดไปบ่ายทำน้ำมือเฉยนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปริตาชาแนลนะคะ วันนี้เราจะมาทำการรีโนเวท เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง พ่อให้แม่แต่งหน้าตอนเช้าบอกมาถ่ายวีดีโอดูดิแต่งแล้วเหงือกก็แตกอีกไม่ได้เลยนะได้แล้วค่ะครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกเกินครึ่งหญ้าที่เราถากเราไม่ได้ไปทิ้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปทำปุ๋ยกันต่อ เดี๋ยวก็ติดตามการทำปุ๋ยหมักได้ในคลิปต่อไปนะคะ นอย่างเดียวเพื่อทำ เพื่อทำบ้างได้ป่ะก็ปวดหลับตา หลับตา เดี๋ยวมันเลื่อนได้ แล้วก็ตัวสั้นสั้ข้างล่างสั้นข้างล่าง ก็ไว้ข้างบนใช่ไหม ใช่กับบนแต่ว่ามัน มันจะค่อนข้างแข็งเลยจริงๆต้องใส่ ใส่ถุงมือสองอัน ที่น่ากลัวที่สุดคือหนีบนิ้ว ผิดใส่ผิดต้องใส่อ๋อต้องใส่อันยาวก่อน เจ็บนิ้วแล้วเนี่ย ี๋ยวพอแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมาดูกันว่า